เอ็นกระดูกของเรา จงเอาไปเถิดยานวชิระพระราชจิตจาพรเทิดยานวชิโร ครั้นสุทัศกล่าวอย่างนี้แล้ว จึงเหยียดมือออกเรียกน้องสาวให้ประชาชนได้ยินไปทั่วว่าอจิมุขี น้องจงออกจากชดา มายืนในฝ่ามือพี่นางอจิมุขีได้ยินพี่ชายเรียก จึงออกจากชดามาจับอยู่ที่จะงอยบาแล้วกระโดดมายืนบนฝ่ามือพี่ชาย คลายพิษสามหยดไว้ในฝ่ามือพี่ชาย แล้วกลับเข้าไปในชดาตามเดิม สุทัศยืนถือพิษอยู่ แล้วประกาศว่า บัดนี้ชนบทจะต้องพินาศ เสียงของสุทัศดังกึกก้องไปทั่วนครพาราณสี สะท้อนออกไปไกลถึงสิบสองโยชน์ประชาชนไม่เคยได้ยินเสียงเช่นนี้มาก่อน ต่างตกตะลึงเกิดความหวาดกลัวไปทั่วพระนคร พระเจ้ากรุงพาราณสีตรัสถามว่า เพราะเหตุไรชนบทจึงพินาศสุทัศน์ทูลว่า มหาบอพิษ ชนบทจะพินาศเพราะหยดพิษของเขียดน้อยตัวนี้ พระราชาให้นำหยดพิษ ไปทิ้งที่ตรงบริเวณแผ่นดินที่ว่างเปล่ากว้างใหญ่ สุทัศน์กราบทูลว่า ถ้าหยดพิษตกลงบนแผ่นดิน ต้นหญ้าเถาวัน และต้นไม้ที่เป็นยาจะเหี่ยวแห้งตายไปหมด พระราชาให้คว้างขึ้นไปในอากาศ สุทัศน์กราบทูลว่าถ้าคว้างพิษขึ้นไปในอากาศ ฝนจะไม่ตกลงมาตลอดเจ็ดปี พระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้น จงหยดพิษลงในน้ำสุทัศน์กล่าวว่า ถ้าหยดพิษลงในน้ำสัตว์น้ำทั้งปลาและเต่าจะต้องตายหมด พระราชาตรัสว่า ข้าพระเจ้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ท่านจงช่วยหาวิธีที่จะไม่ให้แคว้นของเราพินาศด้วยเถิด สุทัศน์กราบทูลรับสั่งให้คนขุดบ่อสามบ่อ ต่อกันไป พระราชารับสั่งให้ทำตามนั้น สุทัศน์จึงเอายาต่างๆ ใส่บ่อแรกให้เต็ม บ่อที่สอง ให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่สาม ให้ใส่ยาทิพย์แล้วจึงหยดพิษลงในบ่อที่หนึ่ง ขณะนั้นนั่นเอง ได้เกิดกลุ่มควันไฟพวยพุ่งลุกขึ้น ราวดอกเห็ดเปลวไฟ เลยลามไปจับบ่อโคไม แล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อยาทิพย์ไม่ยาทิพย์หมดแล้วจึงดับ อาลอมพายยืนอยู่ใกล้บ่อนั้น ไอควันพิษชาผิวกายพองขึ้น กลายเป็นขี้เรื้อนด่าง อาลอมพายตกใจกลัวตาย จึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วยอมปล่อยนาคราชแล้ว พระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้น จึงออกจากกระโปรงแก้ว เนรมิต กายให้ประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆ ยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเทวราชทั้งสุทัศน์และอจิมุขีต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอ มายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์ สุทัศน์ทูลถามพระเจ้าพระนศีว่าข้าแต่มหาราช พระองค์ทรงรู้ไหมว่า ข้าพระองค์ทั้งสามนี้ เป็นลูกใคร พระราชาตรัสว่าเราไม่รู้ สุทัศน์กราบทูลว่า พระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไร แต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสี พระราชทานเจ้าหญิงสมุทชาพระธิดาแก่เท้าทัตรถได้หรือไม่ พระราชาตรัสว่าเรารู้ เพราะสมุทชาเป็นน้องสาวเรา สุทัศน์กราบทูลว่า ข้าพระองค์ทั้งสามนี้ เป็นลูกของพระมารดาสมุทชา พระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทรงยินดีสวมกอดจุมพิษหลาน พลางกันแสงแล้วนำขึ้นปราศาสตร์ทรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ แล้วถามว่า ภูริทัตหลานมีฤทธิเดชสูงถึงอย่างนี้ ทำไมอาลัมพายจึงจับหลานมาทรมานได้ ภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟัง แล้วแสดงราชธรรม แก่พระเจ้าพรหมทัต ให้ปกครองอาณาประชาราชด้วยทศพิษราชธรรม สุทัศกราบทูลพระราชาว่า พระมารดาของข้าพระองค์ ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัต ก็ยังกลัดกลุ้มอยู่ ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้าได้ พระราชาตรัสว่า พระองค์อยากจะพบน้องสาวของพระองค์ ทำอย่างไรจึงจะได้พบกัน สุทัศน์กราบทูลว่า เดี๋ยวนี้ พระอัยิกาของหลานอยู่ที่ไหน พระราชาตรัสบอกให้ทราบว่า พระเจ้ากาสิกราช ทรงสละราชสมบัติออกประนวดอยู่กลางป่า สุทัศน์กราบทูลว่า มารดาของข้าพระองค์ ประสงค์จะพบพระเจ้ารุง และพระอายกาด้วย ถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอายกา ข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอายกา พระเจ้าลุงจะได้พบ พระมารดาของข้าพระองค์ในที่นั้น ครั้นแล้วนาคสามพี่น้อง ก็แทรกแผ่นดินกลับนาคคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์ถึงนาคคพิภพ เสียงร่ำไรรำพันก็เกิดขึ้นพร้อมกัน พระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อย เพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงถึงหนึ่งเดือน จึงนอนเป็นไข้ มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วน ต้องเหน็ดเหนื่อยที่ต้องทักทายปราศัย คอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้น อริศซึ่งไปเทวโลก ครั้นไม่พบ พระโพธิสัตว์ก็กลับมาก่อน พวกญาติมิตร จึงให้อริศเป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์ เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้ เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคาย